รับสวีดัสสวัสดี พ่อแม่ พี่น้อง ทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้เรามาอยู่กับเกมไทย River Wonder กันอีกแล้วนะเพื่อนนะมหัศจรรย์แม่น้ำไทยกันนั่นแหละของทางข้าพี่จีเหมือนเดิมเพื่อนมาลุยกันเลยว่าไม่รอช้าไม่รีรอไปเลยผม let's go วันนี้พกทุนมา 100 บาทท่วเลยนะเพื่อนนะมาจัดเลยจัดเลยไม่รอช้าครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะเมื่อแลจังหวะนี้สเก็ตเตอร์มาแล้วสามตัวขออีกตัวนึงอึ๊บโอ้โหนึกว่าจะเข้าตั้งแต่เริ่มนึกว่าจะเข้ากันไปตั้งแต่เริ่มไปเลยโอ้โหเป็นอย่างนั้นโคตรจำโคตรแหลมนะ ช่วงนี้ผมมาเล่นเกมนี้บ่อยเหมือนกันนะเมื่อนั้นแบบอติดใจงเนี่ยติดใจเปล่ามาถึงฟิลิปปินส์ก็เข้าเฉยเลยกำลังโม้เลยเช็ดโคกมาดิจัดไป ขอแจมแจมมาขอแจมแจมแล้วบอกเลยว่าฟิลิปปินส์เกมนี้โคตรโหดโคตรตึง บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงวายแบบตึงๆอ่ะน่นี่โมไว้ซะเยอะแล้วนะโมไว้ซะเยอะต้องจัดแล้ว โมไว้ซะเยอะต้องจัดแล้วดิไม่ใช่อย่างนี้ดิไม่ใช่อย่างนี้ดิฮัลโหลอย่างนี้ไม่สวย อย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาหน่อยเพื่อนเคเคโอ้โหเคดูช่องสองไม่เข้า แล้วผมโมไว้ซะเยอะเลยเพื่อน มันไม่แตกเลยฮัลโหล เออเอาหน่อยดิวะไหลๆหน่อยเพื่อนเจเจมาสวยวายเนี่ยดูดีดีวายมันค้างๆ มันไม่วายมันค้างโอ้โหคิวช่องสามไม่เข้าไม่งั้นน่าไหลต่อแล้วนมามามาขอจำแจมขอจำแจมอย่างนั้นแหละไปไงต่อไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าไม่ไม่ไหลอีกแล้ว ดีๆ หน่อยเพื่อนมะเขือว่าไงมะเขือมะเขือปะวเสียเขียวมันคืออะไรเพื่อน เออ มันต้องอย่างนั้นดิเต็มกราฟดีดอกนี้แล้วไหลต่อโอ้โหวายเต็มกราฟอย่างไม่ไหลให้มันรู้ไป ไม่ไหลให้มันรู้ไปครับผมวายเต็มเต็มกราฟขนาดนี้โอ้โหเช็โคตรเอาบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย จังหวะนี้เอาเรื่องครับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วผมเท่าไหร่วะเนี่ยซุปเปอร์ไม่กลับไป239บาทโอ้โหเบ็ดหนึ่งนะเพื่อนเบ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นสุดท้ายว่าไงโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเอาเรื่องก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเดียว 200กว่าบาทเลยสองร้อยสามบาทจัดไป ถือว่าทรงมาดีเมื่อถือว่าทรงมาดีไปเบ็ดสองกันต่อ เรามาจัดแบบไต่เบ็ดเหมือนเดิมนะเพื่อนนะสูตรแบบสูตรเด็ดเราเลยเนี่ยเออวายวายมาเงี้ยผมบอกเลยวายเกมนี้แม่งเข้าดีจริงวายเกมนี้แม่งเข้าดีจริงเฮ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่ละ อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ทรงละไม่ใช่ทรงละเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกินไหลเกินม่เช็โคกเกินไปเกินไปโอ้โหกว่าจะแตกแล้วดูแตกแตกเลขสิบให้กู พอแม่งแตก แม่งแตกสิบให้กูอะไรกันครับเนี่ยพี่จีเอาหน่อย ชมนิดชมหน่อย ไม่ได้ชมนิดชมหน่อยแล้วเกี้ยวกาดชมนิดชมหน่อยแล้วเกี้ยวกาดแม่งไม่แตกเลย โอ้โหแล้วดูแตกแต่แต่ละดอก โคตรเกลือนะไม่น่าบอกเลยว่าโคตรเกลือ โอ้ยไหลหน่อยก็ไม่ได้ไหลหน่อยก็ไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลเอาหน่อย เพื่อนอย่างนี้ไม่ได้เลยเออนี่ไงต้องอย่างนี้สเก็ตเตอร์ใบจัดไปฟิติปปินไปอีกรอบหนึ่งครับผมสิบสองสปินยาวๆลุย มามามาขอดีๆนะ ขอดีๆนะรอบนี้ ขอจำจำแบบรอบเมื่อกี้นะ ต้มเดียวก็ ได้มา หรือว่าจะ แต่แบบต่อเนื่องรัวๆก็ดีเหมือนกันเออไหลๆอย่างเงี้ยค่อยแจมหน่อยเอเอช่องแรกเอเอหูดีช่องแรกไม่เข้าไม่งั้นไหลต่อขอไหลๆเก็บตัวคุณเยอะๆก็ได้นะครับผม เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อน ขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยตัวแพงๆไม่มีบ้างเลยเหรอเนี่ย มันแต่ตัวเบาๆวะเพื่อนเห็นตอนนี้นี่มีแต่ตัวเบาๆนะเออแต่ตัวเบาแตะรัวๆอย่างงี้ก็ได้อยู่แล้ววายช่องสองมาอย่างงี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเพื่อนไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วก็ไหลๆไปดีเคด้วยมาหูคูณ็ดไปแล้วคูณ12 ไปแล้วจังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกหนึ่งก้อนจัดไปซุปเปอร์เมกะไปสี่บาทนะเพื่อนเอาเรื่องครับผม มาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยส่งมาแล้วเว้ย วายช่องสามอย่างนี้วายช่องสามอย่างนี้ก็สิบไหลไปเลยครับแล้วแช่แช่นานโอ้โหวายการันตีการแต่แบบนี้ก็แจ่มเลยเอาไปเลยเต็มกราฟบอกได้เลยว่าเต็มกราฟไป 2 ดอกอ่ะอันนี้ครึ่งกราฟเองไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถือว่าแจมแหลมว้าวเหมือนเดิมครับผมรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซุปเปอร์ไม่กลับอีก311บาทนะเพื่อนนะโคตรโหโคตรตึงโคตรอันตรายจังหวะนี้คูณ16 ไปแล้วอ่ะคูณ16แล้ววายช่องสองไม่ทำให้เอาผิดหวังอยู่แล้ว ผมบอกเลยไม่ทำให้เอาผิดหวังจริงๆเนี่ยดูดีดีตัวคูณไป19แล้วโอ้โหชิดโครตัวคูณโคตรดีดตัวคูณบอกเลยว่าโคตรดีดเพราะมันไหลขนาดนี้ จัดปุ้ยวายช่องสองอย่างนี้ก็แจมแหลมบ่าวไปดีครับ ไหลๆไป ไหลๆไป หูหูยี่สิบกว่า โอ้โห ไม่คอมโบโคตรเดือดบอกเลยเลยว่าคอมโบโคตรเดือดซุปเปอร์เมกาไปหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตรัวๆอืม เป็นสุดท้ายเรียบร้อยหมดไปแล้วนะไหมนะ ได้มาทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบสี่บาทเจ็ดโค้กเบ็ดสองนะเนี่ย โอ้โห โคตรเอาเมื่อไปเบ็ดสามกันต่อเลย ก็มาดิครับก็มาดิครับ บอกเลยว่าวายมันโหดขนาดนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะเพื่อนนะภาวนาให้วายมันเข้าช่องแรกๆก็พอนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอแตกแล้วมันก็ขั้นด้วยการไม่แตกรัวๆเลยนะเนี่ยสเต็ปเดิมเออต้องอย่างนั้นดิเคด้วยช่องแรกว่าไงเคด้วยช่องแรก เออ มาว่ะ มาว่ะส่งมาดีแล้วส่งมาดีแล้ว เคด้วยไม่มา แต่เคด้วยช่องแรกไม่มาเลย เคด้วยช่องแรกมาหน่อยอย่างนั้นแหละแล้ววายช่องสองวายช่องสองแบบการันตีการแตกเอ้ยมันไม่การันตีอะไรของกูวะเนี่ย เอาสเก็ตเตอร์มาแล้ว 3 ตัวจังหวะนี้ขอหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกม หมับเข้าไปโอ้โห สวยงามครับผมเข้าฟรีเกมอีกแล้วเพื่อนบอกได้เลยว่าเข้าฟรีรัวๆวันนี้นี่เข้าฟรีรัวๆสเก็ตเตอร์เข้าโคตรดีนะ เมื่อนะเอาเรื่องชาติจัดไป 12 สเปนมันเบื่อลุยดิครับรออะไร ข้าฟรีมีแต่บอกเลยว่าเข้าฟรีมีแต่นะเกมนี้เออมาดีกว่ามาดีกว่ามาม่วงไมมาม่วงช่องแรกโอ้โหมาม่วงไม่มาแล้ววายช่องสองอย่างนี้วายการันตีกันแต่แบบช่องสองช่องสามสวยงามเลยไปต่อไหลไหลไปดิไหลไหลแบบนั้นแหละสวยงามครับผมมามามา ขอบางตัวคูณรัวๆ เหมือนครั้งที่แล้วจำแจ่มไปเลยรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกนะเมื่อ60 บาทไปเบาๆก่อน เบาๆเซิร์ฟไปก่อนนะ จัดปุ๋ยดีจัดปุ๋ยดีวาอยู่อย่างนี้ช่องสองหูไว้ช่องสองมันการันตีการแตกเลย เรียกว่าการันตีการแตกยังได้ผมบอกเลยแม่งไม่ทำให้เราผิดหวังครับดูดิไม่ทำให้เราผิดหวังจริง แล้ววาไปอยู่ช่องสี่กันต่อไหลๆกันต่อดีแล้วไหลกันต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหคูสิบสองคูสิบสามไปแล้วคิดดูดิรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกก้อนหนึ่งซุปเปอร์ไม่กลับอีกสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเพื่อนโคตรโหดโคตรอันตรายบอกเลยโคตรโหดโคตรอันตรายครับผม ถ้าเมื่อคนสนใจตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะเมื่อนะมีโปรลับให้ตลอดนะครับย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อระวังโดนโกงกันด้วยนะครับผม และเลยอสองสเปนสุดท้ายแล้วมันจะไม่แตกเลยหรอฮัลโหลเอาหน่อยขออีกหน่อยได้ไหมล่ะสเปนสุดท้ายขออีกหน่อยได้ไหมเพื่อน เออผักกาดมาแล้วไหลยังไงต่อแล้วไหลยังไง ต่อ สวยสวยงามๆแจ่มๆไปดีไหลเปล่าไหลต่อเปล่าอ้ยไม่ไหลต่อแล้วแต่ไม่เป็นไรนะมันก็ใหญ่ก็โตยังมาอยู่ซุปเปอร์ไม่กลายอีกสี่บาทจัดไปดิ โคตึงบอกได้เลยว่าโคตึงครับผมได้ไป710 บาทนะเพื่อนนะเอาเรื่องจดจัดอะฟรี สปินอะลุยกันต่อเลยเพื่อนขออย่าไปเบ็ดสี่กันต่อเลยมาสุดไตเบ็ดเหมือนเดิมนะครับผมโอ้แล้วเอโอ้โหช่องแรกไม่เข้าไม่งั้นนะการันตีกันแตกรวมบอกเลยตับทองสองตัวเลยเมื่อกี้เสียดายจะได้เข้าฟรีเกมอีกปะเนี่ยถามจริงมันกำลังมาดีเลยเนี่ยเออไปดี ไหลหรือเปล่าหอไม่ไหลเสียดาย นอกฟรีมันไม่มีตัว คูณนะเพื่อนไม่ งั้นเกมนี้มันจะโคตรตึงนะผม บอก เลย เออแล้วผักกาดมาแล้วไปไงต่อไหลหรือเปล่า เอาไหลไปดีไหลไปดีวายช่อง2อย่างนี้โอ้โหแล้ววายการันตีกันแต่แบบ 3 ช่องติดอย่างนี้สวยงามเลย โอ้โหแล้วดอกนี้เต็มกราฟดีครับผมรออะไรอ่ะมาต่อไหมมาต่อไหมโอ้โหเต็มกราฟไป2ดอกติดเพื่อนโคตรโหดโคตรอันตรายบอกได้เลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายผมเอาเรื่องจัดจัดโอ้โหแล้วมาต่ออย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดหย่อนมาต่อแบบไม่หยุดหย่อนมาต่อแบบไม่หยุดหย่อนไปเลยรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซุปเปอร์เมกาไป้าสิบาทนะเพื่อนนะนี่ขนาดไม่มีตัวคูณนะครับเนี่ยไปเบ็ดห้ากันต่อเลยเพื่อน โอ้โหถ้าช็อตเมื่อกี้มันเป็นในฟรีเกมนะผมบอกเลยว่าโคตรตึงน่าจะมีหมื่นแตกอยู่อะผมว่าจันมาอีกจันมาอีกกำลังมาดีเลยเพื่อนโอ้ยวายหลังเต็มเลยเมื่อกี้แต่ม่นอยู่ข้างหลังแตกยากจัดเอาหน่อยเพื่อนขออีกหน่อยได้ไหมเพื่อนขออีกหน่อยได้ไหมเออ อากาศช่องแรกไม่เข้า รู้สึกเหมือนได้กินตุ่ตุเริ่มเงียบเริ่มเหงาละเริ่มเงียบเริ่มเหงาแล้วเอาหน่อยเพื่อน โอ้แล้วผมลืมเลยว่าเกมนี้มีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะ จัดเลยแล้วกันรออะไรอะ ลืมไปเลยเพื่อนลืมเลย มัวแต่เข้าฟรีเกมแบบฟรีๆไงแม่งเข้าฟรีเกมรัวจัดนะเพื่อนนะ มาจัดฟีเจอร์กันดูสักหน่อยว่าจะแต่ดิบแต่ดีเหมือนในตอนเข้าฟรีเกมเองหรือเปล่านะครับผม มาดูกันว่าแบบไหนจะแตกกันดีกว่านะเพื่อนระบายการันตีกันแตกระบายการันตีกันแตกแบบนี้สวยเลยการันตีกันแตกแบบรัวรัวเอาเรื่องครับผมไหลไงต่อไหลต่อปั๊บไหลต่อถัดดูเอาเรื่อง้ากมาดีมาดีครับมาดีครับ เออเอาหน่อยเพื่อน เอาหน่อยเอาหน่อยเริ่มไหลแล้ว เริ่มไหลแล้ว เริ่มไม่แตกแล้วฮัลโหล เอาหน่อยไหลไปหน่อยดีวะไหลไปหน่อยดีวะโอ้โหไม่ไหลอีกแล้ว อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยและวายวายตัวแพงแตกซัดด้วยเอาวะเอาวะมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วผมบอกเลยแล้ววายช่องสี่ว่าไงต่อวายช่องสองวายช่องสี่เออมาดิครับ จัดไปดีรอและเอเต็มกราไปดอกนี้รู้เรื่องคูณ10ซะด้วยคูณ10ซะด้วยรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกหนึ่งก้อนแล้วหมดซุปเปอร์มิกาไป759 บาทนะเมื่อนะ ไปยังไงต่อไปยังไงต่อ ยังมา ยังมาดีอยู่ซะด้วยครับผมช่อง 3 อย่างนี้เอแตกไปดีรออะไรอ่ะเอ ก็แตกไปแล้วการันตีกันแตกไป 1 ดอก เออคูณ 13คูณ14 คูณ 14 คูณ 15 ไปแล้ว โอ้โห ตัวคูณแบบโคตรพุ่งทะยานนะ ผมบอกเลยว่าตัวคูณโคตรไหลซูเปอร์ไมกบไปอีก295 บาท ไปดิหมายสองสปนสุดท้ายเพื่อนจัดมา อีกสองสปนสุดท้ายว่ายังไงสปินสุดท้ายแล้วโอ้โหหมดก๊อกไปแล้วนะเพื่อนหมดก๊อกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม